เอ็มผมจีว่าผมอยากเปลี่ยนปืนมากเลยเนี่ย เอ็มจีไว้ตอนวิ่ง แล้วก็เอ็มสิบสามมาตัวบอกอันนี้ อันนี้แม่งวงสี่เลยนว่าใกล้จะเอ็นเกมแล้วยิงเขากับเขาไม่ทันแล้วเนี่ยเช็คหลังเลยพี่เช็คท้ายวงเลย ไม่เห็นใครนะปืนพี่เนี่ยคุณเบาเบาแบบยิงใครไม่ตายด้วยนะทำเบา้น้ำหนักกระดามิดหลังเราไม่มีใครตามมาว่ะ หลังเราไม่มีใครตามมา เราไม่มีโอเค เราต้องหาตึกอยู่เรายังนะหลังเราไม่มีใครจำมาละไปตะก้ครับมาเลยมาเลยมาเลยวิงมาเลยวิ่งมาเลยฮะวิ่งมาเลย วิ่งมาเลยเข้ามาเลยเพราะว่าตะกร้าน่าจะมีคนอยู่แต่แต่ตึกตะกร้ามีรถมาปล่อยมันพี่รีกรุ๊ปรีกรุ๊ปทำไมสนายอยู่นู่นคนหนึ่งไม่เกียร์กระสุนบังไม่ขึ้นนะ อยู่เฉยผมซื้อของสักครู่ลมตังไป ตามอยู่ไหนวะเฮ้ยรวมตังมาซื้อของซื้อโหลดไหมซื้อโหลดเหรอได้เหรอไม่ถึงเฮ้ยลองดูน่าจะพอเปล่าโหลด่าไมาที่ตะกร้าเร็วๆพี่ทิ้งไว้ทิ้งไว้ใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนทิ้งเงินมาให้หมดพี่เก็บจิ๋วทิ้งเลยฮะหมดหมดแล้วอยู่กับฟ้าด็อกอะ เอ็กเอ็กเอ็กเอากระสุนสไนไปเฮ้ยสามหมื่นอีเชี่ยขาดเห็นไหมผมบอกแล้วเอ้ยอ้กดผิดเชียพี่ทิ้งทิ้งให้ผมสองพันเด็กสองสามพันเดีกยวอะไรกดผิดกดผิดกดผิดเฮ้ยของของพี่มันบั๊กของพี่มันบั๊กมันมันิ้งไม่ได้เหรอะกไมดไม่ได้ทิ้งไม่ได้เหรอใช่ไม่ได้ ซื้อปืนมาให้ผม อะไรก็ได้เออาร์เอยซื้อเลยอาร์บอคาร์บีเคซื้อมาที่แต่งไว้ซื้อมาเอาอา RPK ีเค โอเคครับโดนโดนอดี UAV UAV ซื้อด้วยพี่ซื้อ UAV ด้วยกันขอขอดอกนึงก่อน UAV อาพีเคอาพีนี่อาพีนี่ของใครเเร็วๆต้องวิ่งแล้วนะวงมาแล้วนะไปวิ่งซื้อยูด้วยซื้อแล้วเปิดเลยโอเคเลี่ยงเลี่ยงขวาไปขวาไปขวาไปขวาวิ่งเลยมาขวาพี่มาขวา สวยไปไปขวาล็อกขวาไปมันกำลังล็อขวามาเหมือนกัน มีคนลอยอยู่ข้างบนตายจะประทะแล้ว เอ้ยมีคนมีคนมีคนอยู่หลังเรา มีคนอยู่หลังเราตึกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันพี่ เราเข้าวงอ่ะไปอยู่ที่สูงดีกว่าวิ่งเข้าเถอะเดินไปก่อนมามามามาติดมามาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยเงินผมบั๊กอะผมผมดรอปเงินไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่พี่ไม่ต้องแพนิคพี่ช่างแม่งแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเอาไม่ต้องตกใจพี่ไม่ต้องตกใจมันเกิดขึ้นได้ นั่งมันพี่มันไม่จำเป็นแล้วท้ายวงแล้วสิบสองคนเหรอไอ้สิบสองตียี่แปดคน พี่มีรถตรงกลางเลยว่ะน่าจะมีคนอ่ะลงรถอ่ะไม่รู้ได้ไงวงจะจบอยังไงวะเล่นสวยๆหน่ยเฮ้ยมันมีมันมันมันเหมือนมีคนมาทั้งหลังเะดยน g e นู่นนี่คนนึงระหว่างนี้ดูหลังกันไว้ด้วยนะครับ ใช่ต้องดูหลังนะ น่ะนหลังหลังหลังดาวหลังดาวหลังดาวหมดแล้วบ้านหลังอะจุดนั้นเลยจุดนั้นเลยจุดที่ชี้อ่ะดาวที่เราต้องเข้าเล่นบ้านหนูหนอ่ะมีเซลบอกไม่รู้ดูก่อน เข้าไป เข้าบ้านเดี๋ยวไม่ไม่ตายไม่ตาย มีเซลไม่ตายไม่ตายมีเซลอยู่นี่ อยู่นี่เจ็บเจ็บหนักเจ็บเจ็บเลยแหละก่อแตกไปละ ดาวรอบสองแล้วน่าจะหมดละวงมาแล้วนะเข้าบ้านเครดีมีเกาะบ้างใครมีเกาะบ้าง ขอขอหน่อยไม่มีพี่เข้าบ้านดีอวรีฟิลรีฟิลโอเคโอเคก็ต้องเก็บกาอไป พี่เก็บกาอไปครับ มาแล้วเข้าบ้านละไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมโคงให้ทำให้ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งเข้าเฮ้ยตรงรถมีคน เข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านละโอเคซ้ายซ้ายยิงมาพี่ซ้ายยิงมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บ้านนั้นน่าจะมีคนนะ ที่เราจะไปอ่ะ ีคนมีคนเขียร์นะเคลียร์นะหลังนี่นี่แล้วเราอยู่นี้ได้เฮ้ยสัดเลยสัดเลยสัดเลยสัดเลยสัดสัดสัดสัดโอ้โหทำไมมันถึงได้อุ้ยเฮ้ยเขาผมสวยไปดยังไปดยังไปดยังใครตายไหมใส่กองใส่ก่อให้เรียบร้อยครับบน เติมเกาะก่อนเติมเกาะก่อนอยากได้เกาะอยากได้เกาะอยากได้เกาะอยากได้เกาะไม่มีเกาะเลยตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่มามามาขอขอขอสักอันดิไม่มีเกาะเลยเนี่ยหมดแล้วครับเอเอกไปละเดี๋ยวรอบวกรอบวกกันฝั่งนู้นก่อนหาอาหารในหารกระเป๋ากระเป๋ามันมีเกาะอยู่ติ๊บติ๊บหาในกระเป๋าหาในกระเป๋าเลย ได้ครับติ๊บได้เกาะยัง แม่งไม่มีเกาะเลย เอาลงผมลงผม ชิดบ้าลงผมลงผมที่ว่าลงผมชิดพี่ชิดได้แล้วได้แล้วเก็บเก็บไปครับเก็บมาเลยเก็บมาเลยผมมีเยอะ เข้าบ้านนะระวังระวังทางระวังทางขวาระวังทางขวาอยู่บ้านเนี้ย ใครมีเอ่อนี่บ้างดิวชาร์ดดิวชาร์ดมีมีมีมีมาแา่ป้านนี้เลย ไม่ต้องวิ่งออกไปนะแค่ปาดสินั่นไงโดนโดน ้านมาออกบ้านมับ้านไปเลยประตูอ่ะเฮ้ยพี่ผมมีรถพี่วนกลับมาหันกลับมาหันกลับมา ต้องกระตุนต้องมีอะไรทางใส่ลองลองพม่ผมหลมงบ้านาวหลังบ้านดาว ตายตายเจ้าตัวสวยงาม ไอ้เหี้ยเลียนดอกสุดท้ายเก่งเป็นเพราะพี่ภูมิแท้ใช่ผมไปฝึกมาไปุดวผมฝึกวิทยายุทธมายอดสุดยอดพะพี่ภูมิแท้พี่ภูมิแบกได้คลิปไปลงยูทูบเลยแต่ครึ่งเกมนมเพราะพี่ภูมิแบกเลยเนี่ยพี่ภูมิแบกแล้วก็ไม่อัดด้วยนะเกมเนี้ยใช่เ็เกมเนี้ยถึงไม่อัดมันต้องตามวงให้ทันพี่เอาอีกเอาอีกอันเลยซับไพเยอรเลย่ัโอ้โหนี่ยไงของของยังเยอะ ของเยอะของเยอะเอมินิกเอ้ยไม่ดิไม่ดิโอ้โหโกดินี่ยังยังเท่มิชชั่นโฟกัสหรอมิชชั่นโฟกัสโกดโกดเลยโกดเว้ยนักล่านักล่าแล้วแท็กใครมาวะเนี่ยไม่รู้วอาว่้าวไหนคนกันลาคนละกี่ตัวคนละสามตัวจัดไปสิบสอง